กับมาแล้วค่ะ Treasure of Aztec นะคะ สาวถ้ำในตำนาน มาดูกันเลยจ้า วันนี้เราจะเป๊ะจะปังไหมวันนี้นะคะมากระหมุนแบบบางๆนะคะสีสดสนไปเลย มาจะเริ่มหมุนกันเลยโอ้ my god พูดคำเดียวหมุนแรกเข้าฟีซินไปแล้วแบบนี้เป๊ะจริงๆ มาดูกันเลยจ้าสิบหมุนวันนี้จะเป๊ะจะปังสาวถ้ำจะคูณจะแตกหรือเปล่า มากันเลยมากันเลยแปดหมุน กับคูณ2่นคูณ2 7หม่นคอยสยังไงอย่ามาหลอกอย่ามาลวงกันนะจ้าตัวเคมาแล้ว1920แบบนี้คูณ 4 คูณ4มาแล้ว4 1920ย์วยัวสีเขียวแบบนี้ก็5760สิจ้ามากันเลย หมุนยาวๆแบบนี้ตอนนี้บิ๊กวินไปแล้วจ้า96000อีก 6 หมุนยาวๆไป มากันเลย อย่าเพิ่งหยุดการสาวทำทุกเป็นไงคะคูณ10อีกแล้ว คูณสิบแบบนี้อย่าเพิ่งหยุดไปเลย มากันเลยมากันเลย อย่าเลยอย่ามายังไงตัว่าแบบนี้มาสองศศศููนนยย์์ูนย์คูณสิบคูณสสิบองไปแล้วตอนนี้หยุดไม่อยู่ยังไม่อยู่สาวท้ำในตำนานมากันเลย โอ้ไม่ก็หนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์คูณสิบสองคูณสิบสี่ไปแล้ว ยังไงบิ๊กวินตอนนี้มาเลยยังไงเมกะวินหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์อีกสองหมุนโอ้ไม่ก็เว็บนี้เว็บเดียวที่ไว้ใจใครอย่าลังเลอย่ารีรอ กดใต้คลิปได้เลยจ้า มากันเลยหมุนสุดท้ายแล้วมาดูโท t ทวินกันเลย โท t ทวินวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 31440 ใครอยากเล่นไม่ต้องรอ กดใต้คลิปได้เลยจ้า